พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน วิปรีเอชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย นอนผีเสื้อและนอนผีเสื้อกลางคืนนี้ ถือเป็นศัตรูตัวจริงของเกษตรกรไทยเลยครับ เพราะไม่ว่าจะสรรหาอะไรมาปราบ สักพักพวกมันก็จะปรับตัว ดื้อยา เกษตรกรก็ต้องเปลี่ยนวิธีปรับไปเรื่อยๆ บางก็ใช้สารเคมีที่แรงขึ้น บางก็นำเข้าสารชีวพันธุ์ราคาสูงจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีวิธีที่ปลอดภัยได้ผลดีมาช่วยแก้ปัญหาแล้วค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาสารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าโปรตีนวิปเอที่ออกฤทธิ์ฆ่าหนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกลางคืน เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายให้กับพืชหลายชนิดวิปรีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็วใช้ร่วมและออกฤทธิ์เสริมกับชีวพันธุ์อื่นๆ เช่น ไวรัส NPV ราบิวเรียโปรตีนผลึกจาก BT ได้ดี ทำให้ลดปริมาณการใช้ชีวพันธุ์ลงอย่างน้อย10เท่าและ ยังใช้ได้ผลดีกับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมี หรือดื้อต่อโปรตีนผลึกนอกจากช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการนำเข้า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงจากต่างประเทศแล้วยังช่วยลดการใช้สารเคมีอันตราย ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชผลผลิตที่ได้ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000